ชุดที่สร้างตัดมาพิเศษลมที่พัดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราว มีคำถามว่าดูโอเคหรือเปล่า มันดูดีที่สุดเลยไว้แกลิปสติกฉันว่าแกเหมาะกับสีแดง หอมกลิ่นนี้เขาชอบแน่นอน อย่าลืมส่งยิ้มแบบนี้ให้เขาทุกตอน จะดูดีที่สุดเลยไว้และเธอกังวลว่าเขามีใจบ้างไหมวิธี ไว้สุดแล้ว่าเขานั้นเฝ้ารอจนชีวิตอยากกอดคน ที่เขารักและห่วงใยที่สุดเลยไว้แก่เปิดเพลงกำลังกอดกันเต้นรำให้สบอกสายและฟังเสียงของหัวใจ สิบบอกไปว่ารักเขามากเท่าไร จะดูดีที่สุดเลยไว้และเธอกังวลว่าเขามีใจบ้าง away. So now we count